ตามเคยตามเดิมนะคุณผู้ชมที่เรามาเล่นกันนะ เราเล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา53 นาทีน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผม เออมาเล่นความสนุกบันเทิงเพลิดเพลินเท่านั้นนะครับ วันนี้เรามาคันที่ทุน 300 นะ 300 กับจังอยหน่อยๆ เออมีเศษเหลืออยู่นะสำหรับเกมนี้ฟรีสปินสเก็ตเตอร์จะเป็น 3 3 ตัวนะ เออ คือน้ำลายไม่ทันซะแล้ว ก็จะเป็นวายนะวายตัวเจ้านกหงทองเออหงทองหรือเปล่าหงทองนะมันเล่าเออไม่ใช่โอเคสำหรับรอบเกมนี้นะรอบหมุนรอบหมุนก็ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้จะเป็นรอบหมุนคูตัวคูณ น่าจะต้องได้วายแล้วจะต้องเก็บสะสมไปเป็นวงล้อวงล้อปุ๊บเสร็จปุ๊บมาได้คูณ 3 คูณ 3 เสร็จแล้วก็ต้องจะเป็นคูณอะไรต่อว่าคูณ6หรือคูณอะไรสักอย่างนี่แหละเออเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปเปิดประเดิมกันที่เบดสิบแล้วกันเนาะ ลุย อ่ะรายจ่าย 3 แถวแรกนะ คุณผู้ชมเกมนี้ มีคอมโบต่อเนื่องนะ เอาฟรีสปินเข้ามาเลยไหมล่ะ เข้ามาเลยไหมล่ะ มาสิ แน่จริงก็มาสิ ไม่แน่จริงนี่หว่า เออไป เพชรเขียว เพชรเขียวแถวสามนี่แถวสองนี่ฮานั่นแหละครับผมใส่วายไป 2 แล้วก็ วายขึ้นไปสามปุ๊บ คูณสามได้ใช้ไหมโอ้โหวายสองตัวได้ใช้อยู่ แล้วก็เออวายสติคูณหกคูณหกแล้วก็ ปึ้งเข้าไปให้ ขอบคุณมาก เอออ่าเข้าใจแล้วคุณผู้ชมถ้าวายเก็บตัวคูณ โอ้โห รอไปสามพันห้าก่อนเลยยเข้จ่ายแพงนะคุณผู้ชมซูเปอร์เมกะเออ เกมนี้จ่ายแพงนะ ให้สมกับเป็นการูด้าเกมเจมเกมเทมถุยหน่อยถือว่าเออไปขยับไปที่เบ็ดร้อยนะ เออ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอจังหวะบุ้มบั้มแบบเมื่อกี้ได้ไหมบุ้มบั้มแบบเมื่อกี้ จะแจ๋วเลยนะวายต้องโชว์นะ คุณผู้ชมวายโชว์ ถึงจะเก็บขึ้นไปเป็นตัวคูณนะ ตัวคูณในวงล้อวงกลมนี่นะสามตัวเนาะก็จะได้เป็นคูณเพิ่ม เอ้ยเพชรอุ้ยเพชรอุ้ยสองพันอุ้ยจ่ายแพง คุณผู้ชมจ่ายแพงจริงจ่ายแพงจริงเกมนี้จ่ายแพงจริง เออ โชว์ปุ๊บเก็บไป แล้วก็ไม่มีไม่มีต่อนะเออเก็บไปสองตัว ขออีกตัวนึงมาปุ๊บ เออ เก็บไว้ไปตอนที่คูณสามนะ เอ้ยขอบคุณมาก เฮ้ย ขออนุญาตใส่เทอร์โบคุณผู้ชม เออ เก็บเก็บไว้ไป เน้นวายนะคุณผู้ชมหูจ่ายแพงจริงคุณผู้ชม แตกแต่ละโบนี่จ่ายโคตรแพงเลยคุณผู้ชมหืมสองพันหนึ่งโอ้โห เล่นแป๊บๆเองนะ แป๊บๆนะ แป๊บๆเหยียบหมื่นแล้วนะคุณผู้ชม เออต้องงั้นวายมีอีกไหมเออ ตอนนี้คูณสามแล้วก็ ว้าว เออเออว่ะ เอาวะโอ้โห เต็มจอสี่พันโอ้โห แล้วก็ขอตัวคูณหน่อย นั่นแหละครับผม สวย คูณสามกูเก็บไปอีก คูณหกมีไหม อืม ไม่ถึงหกอุ้ยแต่สองหมื่นเจ็ดเย็ดเคขอบคุณมากอุ้ยเออ วายมาอีก วายมาอีก ฟีสปีนไม่ต้องพูดถึงนะคุณผู้ชม จ่ายโคตรแพงอะ เริ่มเงียบซะแล้วอีเคกดไปกดมาจะเงียบซะแล้วเหรอ เออฟีสปินลงมา ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ต้องพูดถึงแล้วมันมาแล้วต้องพูดถึงมาแล้ว เออขอบคุณมากเอาวะฟีสปินเบ็ดร้อยว่ะคุณผู้ชม 10รอบหมุนตัวคูณจะเพิ่มคูณเพิ่มขึ้นคูณ3ระวังสะสมวายได้ 3 อัน เหมือนข้างนอกหรือไง เอายังไงยังไงเออเก็บไปอ๋อถ้าในในฟรีนะ คุณผู้ชมวายไม่ต้องโชกก็ได้มันเก็บให้หมดนะว้าวเก็บวายไปคูณ 3 แล้วก็ยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้โชกนะเก็บวายไปอีกสตัว แล้วก็ยังยังยังยังยังแล้วก็ได้ก้ามาแล้วหนึ่งมีอีกไหมคูณ 3 ไป3 900อีกแค่จ่ายน้อยยังวะหมุนสุดท้าย วายมาปึ๊บคูณ6แล้วก็โอ้โหหมด พอ โอเคเข้าฟรีแล้วแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เงียบด้วยนะ หลังๆเริ่มเงียบนะลามลากันดีกว่าคุณผู้ชมได้แล้วต้องหนีหนีแล้วต้องเพนเพนแล้วต้องไปไปแล้วต้องไปให้สุด สุดก็คือสุดสุดติงกระดิ่งแมวเออพูดอะไรของกูโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้า มันครูจ่ายแพงมากเกมนี้คุณผู้ชม บอกเลยไปอีกหนึ่งเกมที่จ่ายแพงๆนะ เออ ยังไงก็ช่วยรบกวนกดติดตามกดไลค์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วย อยากให้เฮวินเล่นเกมอะไรเล่นสูตรไหนยังไงก็แนะนำกันเข้ามาสำหรับวันนี้ลำลาไปก่อนคุณผู้ชมกู๊ดไนท์